ที่บ้านซีโอฟิลเชิญทุกท่านกดลิฟต์ขึ้นชั้นจีเพื่อไปยังสถานที่จัดงานอาพาร์ตเอสดีได้เลย Thank you ดีๆ จากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ Veg c i n y Victory for Life